ใช่ป่ะก็บอกยังไง ลุงมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสอ้าวเอ๊ะไม่หายไปละเข้าใหม่ละโเอเคโปลุงงอกอนาคตโอเคเข้าไหมเข้ามาเข้ามาหลุด เน็ตมันหลุด เน็ตมันหลุด เน็ตมัน มันป่วยเน็ดป่วยเน็ตป่วยเพราะเน็ตมันป่วยนะต่อนะครับ ชาวยูทูบต่อนะครับ เพราะมีขออภัยเพราะเห็นม้า นินมังกรอ๋อแน่เอาสิงานนี้เพราะเห็นม้านินมังกรลอยวัดกายเป็นหมู เป็นหมูเป็นหมู เพราะเห็นม้าบิน ม้ามังกรเลยลอยลงมาลอยลอยลง วัดกายเป็นหมู เป็นหมูหรือเป็นหมู เทพพระบุตรเทพธิดา ลอยเต็มฟ้าต่างดาวก็ ก็บินเต็มท้องฟ้า ผมเลยคิดว่า หมูคือปีหมู จะเป็นอะไรมันแปลกๆ ครับลุง พ่อสกาย พ่อสกายถูก โอ้ยเรื่องความฝันเนี่ย ลุงไม่ยอมไม่ไม่ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ต่อ ไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งดีกว่ามั้งความฝันนะครับนะนะนะนะอย่าเลยผมว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็น ลุงออกจะกลายเป็นทำนายทายฟักความฝันซะอีกนะอย่าให้ลุงมาอย่าให้ลุงถอยหลังมาเลยครับ นะลุงไปไกลแล้วนะความฝันเนี่ย ลุงเคยพูดไม่ใช่เลยความฝันในคลิปก็มีเหมือนกัน อ้าวความฝัน เดี๋ยวนะ มันมีฝัน เดี๋ยวนะ มันมีนี่มันมีคำหนึ่ง นิมิต เออ นิมิตกับความฝัน มันต่างตรงไหน มันจริงหรือเปล่า เป็นจริงหรือไม่ ถ้าลุงจะสรุปความฝันนะ สรุปแค่ แค่สองอย่าง รู้สึกดีหรือไม่ดีนั่นเองครับ แค่นี้พออย่าไปแปลมันความฝัน เอาผลจากที่เราฝันนะครับเออมันดีไหมล่ะเออมันดูดีไหมเออมันเข้าท่าไหมหรือโมโหมันแย่จังเลยความฝันที่ผ่านมาเนี่ยแค่นี้ ถ้ามันแย่ที่ผ่านมา รู้ว่ามันแย่เนี่ย เดี๋ยวลุงจะบอกความฝันลุงก็ได้ โอ้โห สมจริงสมจังมากนะครับ ฟังให้ดีนะครับ ฝันว่ามันมีครั้งหนึ่งฝันว่าซื้อรถมาใหม่ ๆนะครับ ยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับเอามาใช้กัน เป็นเดือนเป็นปีก็ใช้มันคล่องแคล่วแว่วว่องว่องไว ในความฝันในความฝัน อยู่มาวันหนึ่งเอาไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้ แล้วขึ้นรถเมล์ไปทำอะไรสักอย่าง ก็ไปเลยเถิดเลย ไปเลยเถิด เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้ดีกว่า ค่อยนึกได้ ค่อยมานึกได้ว่า เฮ้ย รถฉันจอดไปตรงนั้น แล้วก็ตามไปหาทีนี้ครับ ในความฝันนะหาไม่เจอเสียดายนะเหนื่อย เหนื่อยเลยครับ มีฝันแบบนี้มันเหนื่อย ก็เสียดายเลยครับความฝัน โอ้โห มันสมจริงสมจังสุดยอดเลยเกิดยังเอารถยังไปใช้งานอยู่นะ ความฝัน ใช้งานเป็นปกติอยู่ไปรับส่งนู่นนี่นั่น หรือทำอะไรก็ สุดแท้แต่เเป็นคุ้งเป็นแควเลยเกิดแต่บอที่สุดแล้ว ไปหาแล้วก็ไม่เจอ ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหอ่อนไม่ขึ้นตัวเลย เนี่ยลักษณะนี้ถือว่าฝันไม่ดีนะครับ เป็นจริงไหม มันก็ไม่เห็นจะเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมมันฝันจริง สมจริงสมจังจริง แต่มันเป็นจริงไหม ก็ไม่ได้เป็นจริง ใช่ไหมเมื่อเป็นจริงก็ลบล้างมันก็จบแล้ว ใช่ไหมครับ พอได้ไหมครับในความฝันสำหรับลุงในฝันถึงขนาดนั้นฝัน คนะฮะแต่โดยสรุปแล้วความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองนั่นเองครับ โดยสรุปแล้ว อดีตของชาติที่แล้วก็ได้นะครับ อดีตของตั้งแต่เอาแอมมาถึงนาทีนี้ก็ว่าได้ หรือแม้แต่เราคิดไปอนาคตปุ๊บมันจำปุ๊บมันก็เป็นอดีตทันทีเราคิดถึงห้าปีสิบปีข้างหน้าจะทำอะไร เราคิดล่วงหน้าไปแล้วแต่ความจำมันจำแล้ว สมองมันจำแล้ว พอจำแล้วนาทีที่ผ่านมาก็แปลว่าเป็นอดีตอะ อดีตแห่งความจำนะโอเคไหมครับ อดีตเพราะการบันทึก แต่ตัวจริงๆมันไปไม่ถึง แต่ความคิดมันไปล่วงหน้าแล้ว งงไหมครับ พอคิดลงไปล่วงหน้า นั่นน่ะนั่นนั่นน่ะพอเวลาจำปุ๊บมันเป็นอดีตทันทีนั้นความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเอง ทั้งผ่านการกระทำมาและผ่านความคิดของเรามานั่นเองเพราะมันเป็นความจำ ชัดเจนไหมครับ ความฝันเพราะพอถึงตรงนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีก็พอแล้วรู้สึกดีโอ้ดีจังเลย ก็จบแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างลุงพูดเมื่อกี้เนี่ย ไม่ดี แต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ตามนั้นเห็นไหมก็ปรับแก้ความฝันด้วยตัวเอง โดยการทำเข้าใจที่ว่า นี้มันก็จบแล้วจะต้องไปอาศัยใครทีเนี้ยอาศัยหมอดูเหรอก็สวยแล้วครับ ก็เข้าร่องเขาทันทีเลยครับ ใช่ป่ะ ก็เข้าร่องเข้าล็อก ก็เลยแหละครับ อ้าวไหนมา เพราะนั้นบ้านเราในทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งวลมันก็ดีตรงนี้แหละผมว่านะ ไม่แชร์ไปแชร์กันมานะโอเคนะคุณ พ่อสกายพ่อสกายถูกโอเคนะครับ ความฝันอ้าวละผ่านไป สวัสดี ลุงค่อยๆก็ไม่ได้นะ ลุงนอกหนูขอมาแชร์เรื่องผลของการงับอากาศในการรักษาตัวเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคำว่าแชร์เนี่ยเราต้องแชร์กันนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาด แล้วก็แชร์กันได้ผลไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาเลยนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาด แชร์แชร์ไปแชร์แชร์กับเชื่อมใช่ไหมเชื่อมไปว่าออกนะ แชร์กันนะครับ ขอแชร์มาสองปีไม่เคยกินยาอะไรเลย ดีมากนะครับ นับอากาศเท่านั้นค่ะ ตั้งแต่เจอลุงใน YouTube และทำตามไทเทนแมนได้ผลดีมากค่ะ ขอบคุณลุงหงอกและไทเทนแมนเป็นอย่างมากนะครับ ก็โอเคมันก็ได้ผลนะครับ ถามว่าที่ว่าว่า เนี่ย ใครได้ประโยชน์ ก็ท่านที่อยู่หน้า จอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะได้ประโยชน์นะครับ ใช่ไหมเออ หรือว่าจะย้อนแย้งลงย้อนแย้งก็ย้อนแย้งไปเลยกดไปเยอะไอ้ตรงเนี้ยกดย้อนแย้งกดไม่ดี กดไปเยอะไปอะไรไปแล้วผมเฉยๆพวกนี้ใช่ไหมครับ ก็ดูนี่ใครว่าไม่ดีทีเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นก็เหมาะก็ควรตามที่ว่า นี้เนาะ โอเคไหม ก็ถือว่าได้ผลก็ทำเราครับพวกนี้ของดี ๆ เป็นของฟรีด้วยให้ถึงบ้านต่างหาก โอ้ยมาไหนได้อยู่เอ้ยว่านะเนี่ยมันต้องช่วยกันมนุษย์เราไม่ช่วยกัน มันต้องมีความคิดที่จะช่วยเหลือตัวคุณทางตรงทางอ้อมนะครับอย่าไปหวังผลตอบแทนครับ เดี๋ยวมันมีผลของมันเองเองคนนี้ใช่ไหมครับผลตอบแทน ตอบแทนก็เป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็ว่า กันไปตามเกิดตามมีนะยิ่งให้มากยิ่งได้มากนะครับ ไม่รู้ไว้นี่ผมใช้หลักนี่เลยครับ ยิ่งให้มากยิ่งได้มากในความคิดตรงนี้ ผมมีมาตั้งนานแล้วยิ่งให้มากยิ่งได้มาก ตั้งแต่ยุคนู้นตั้งแต่ปี2 5อย 8ให้มาก ยิ่งได้มาก เพราะช่วงนั้นน่ะสอนเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกสุดท้ายเขียนหนังสือขายได้แหละเครื่องยนต์กลไกก็เพราะยิ่งให้ได้ ยิ่งยิ่งให้มาก ยิ่งได้มากนั่นเองครับก็เพราะคำคำนี้เองไม่รู้ขายได้ก็แล้วกันเล่มตั้งร้อยยี่สิบบาทนะก็เล่น ช่างวันหยุด ขี้ไก่ใช่ไหมล่ะลุง ใครเคยอ่านมั้งเนี่ย อ่านระหว่างไม่ลงนะต้อหนังสือลุงไม่ได้นะ บอกใครก็ได้ อ่านแล้วลืมไม่ลงนะ หรืออ่านแล้วฝันร้าย โอ้ไม่มีแล้วครับ คนไหนเคยอ่าน ช่างบรรยุดในนิตยสารกลางปรีมาก่อน จะรู้ทันทีเลยโอ้สำนวนกวน กวนโอ้ยกว่าเยอะ กวนใต้นมก็แยะฟังสักตั้งสหน่อยดีไหมจำนวนจำนวนสัตว์โลกเกิดจากการผสมพันธุ์กันตามกฎของธรรมชาติ เครื่องยนต์กลไกเกิดจากจินตนาการที่ถือกำเนิดมาจาก สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนหูหนวกหรือตาบอด มีจินตนาการเหมือนคนเหมือนกับคนหูดีตาดีชั้นใด เครื่องยนต์กลไกย่อมก่อเกิดกำเนิดมาจาก คนใบ้ได้ฉันนั้นเหมือนกัน เครื่องยนต์เกิดจากคนใบ้มนุษย์มนาและสัตว์ป่าตลอดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในสากลโลก ถือกำเนิดเกิดมาจากบรรพบุรุษเพื่อ ถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษ ที่อาศัยจุดปฏิสนธิสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันมาช้านาน เครื่องยนต์กลไกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ จะเอาอะไรมาเป็นจุดกำเนิดที่แท้จริง ถ้าจับหญิงชายต่างวัย ต่างขนาดมันอยู่ร่วมหออันเดียวกัน อีกไม่นานวันคงกำเนิดทายาท แต่ถ้าหากว่าจับเครื่องยนต์กลไกต่างยี่ห้อเข้ามาอยู่ห้องหอเดียวกัน ต่อให้อีกหลายร้อยล้านวัน ก็ไม่มีวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ว่าไปนวนนี่สำนวนสำนวนฟังให้ดีตราบใดที่ นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะยังไม่สามารถ ค้นหาคำตอบว่า ชีสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดมาได้อย่างไร นับภาษาอะไรนายไกรสอนพมทักษ์คนหัวงอกในปัจจุบัน ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกบัวใต้น้ำจะหาคำตอบมาบอกเล่าเก้าสิบต่อท่านที่ท่านที่อ่านนะครับ เครื่องยนต์กลไกเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นไปไม่ได้ และเป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้แน่นอน จนกว่ากระดูก จะถูกแปลสภาพเป็นอย่างอื่นกันแน่ อ้าว นี่สำนวนยังไม่ได้เข้าเรื่องกันเนี่ ยังไม่ได้เข้าเรื่องนัเนี่อ้าว ยังไม่ทันไรร่วมปากอ้าวซะแล้ว พอพอพอมันจะกลายเป็นมากเกินไปก็เรียกว่าสำนวนกวนโอ้ยก็ได้ สำนวนกวนใต้นมพวกนี้ได้ทั้งนั้นหลุมอ้าว เขียนเรื่องราวเครื่องยนต์อ่าน แล้วก็หัวรอดตอกระชิกกันดะกันละกันนะโอเคนะเอาละต่อไปทีหนึ่งนะครับ คุณ ลุงอยู่สองร้อยปี ผมคงอยู่ไม่ถึงละก็ดีนะครับก็ ลุงต้องการให้เป็นสะพาน ข้ามฝั่งที่จากโลกีสู่โลกุลไปสิครับเอ้ยนะเกิดมาเป็นสะพานให้ ก็เหยียบคานไปสิครับ จะเหยียบด้วยใจอะไรก็ว่ากันไปคือจะเหยียบด้วยกายก็ ก็ยินดีนะ แต่เป็นของเล็กๆนะจะนอนพลาดคลองนั่นนะว่าเหยียบผ่านอุปมาครับ อุปมาประมาณนะครับ ง่ายจะตายต่นานานานาคณะฟังลุงอยู่ที่เดี๋ยวนะคุณสมชัยบางคีเนี่ยโอเคครับคณะฟังคณะฟังลุงอยู่ รู้สึกเหมือนตัวคล้ายๆโยก ไปมานิดๆมันคือสมาธิจากการฟังใช่ไหมเป็นไปได้สูงครับ เป็นไปได้สูงเพราะเสียงลุงมันจะมีพลังโดยเฉพาะนะครับ เสียงลุง แต่ก็ลุงก็ไม่เคยใช้ศักยภาพในการที่เรียกว่าสะกดจิตนะครับ ไม่เคยผมลุงจะรังเกียจนะฮะสะกดจิตเนี่ยลุงจะรังเกียจนะครับ บอกให้ทราบไว้มันเป็นวิธีการหนึ่งของพวกมีพลังจิตนะครับ สะกดจิต อย่าเข้าใกล้ฮะคือคนที่เขาสกัดสะกดจิตเนี่ยพอแต่ตุ้มจะหงายเข็งเลยฮะหงายล้มทั้งยืนเลยนะครับบอกให้ทราบว่ามนุษย์พันนั้นอย่าเข้าใกล้นะครับ ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ ขออนุญาตเตือนด้วยความด้วยความหวังดีทุกคนเขาพูดเรื่องจิตนี่นะครับพูดเรื่องจิตเรื่องของอะไร อะไรต่างสารพัดแต่เป็นจิตในทางต่ำทางทางต่ำทางชั่วทางอะไรก็ตามทีเถอะที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะครับตรงนั้น บางทีเราเห็นแล้ว โอ้ยทึ่งเก่งของลุงบอกโอ้ยหนีไปไกลนี่ขี้ปติ๋วใต้ถุน ของลุงบอกใต้ถุนเข้าใจไหมครับ จิตระดับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสำหรับลุงนะนะพอนะครับสำหรับท่านผู้ใดก็ตามที่ทำประเภทที่ว่านั้น ผมรู้ว่าทำแล้วรวยผมจะทำไมจะไม่รู้ มันเห็นทึ่งมันเห็นยังไง เห็นทันทีแล้วก็พวกที่ เดินตามก็โอ้โหขึ้นเลยนะครับ แต่ไม่จะไปรู้ขอแค่นี้ทำแล้วรวย ก็มันเห็นจังๆ เนี่ยรอเงินชาวบ้านเยอะแยะไปนะนะต้องขออนุญาตที่พูดเช่นที่ว่านี้สำหรับท่านที่มีมีพฤติกรรมไปเที่ยวลุงรู้แน่ ๆ กันแล้วกันเอาอย่าเถียงลุงในเรื่องนี้ ก็เอาเป็นว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการสะกดจิตนะครับ จะเป็นการสะกดจิตรักษาก็ได้รักษาเขามีเขามีในระดับหนึ่งก็แล้วกันในระดับเอาเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับจิตไอ้นั่นไอ้นั่นรู้จะบอกว่าจิตคุณโมนะครับ พลังจิตมันมีมันมีพลังจริงนะครับ จิตคนโมแล้วจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ จิตคนโมมันได้กันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับ ถ้าจิตบริสุทธิ์มันได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้น คำนวนแต่มันก็หายากนะฮะ จิตบริสุทธิ์จะหายากมาก มันไม่ใช่มีกันมากมายกายกองนะครับ แต่หายาก หาหายาก หายากค่อนข้างจะยากมากด้วย แต่ผลมันประสิทธิผลมันผมมันเกินกว่า 95%ขึ้นกันแล้วกันนะครับนี่คือผลของเขาจิตไม่บริสุทธิ์พวกพลังจิตไอ้พวกนี้มันได้เหมือนกันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์สบายสบายเแล้วนะ เพราะฉะนั้นคนกลุ่มหกสิบเปอร์เซ็นต์จะเยอะเข้าใจไหมครับ ต้องเข้าใจให้ได้ภาษาลุง ที่ว่าไม่ได้เบรมใครที่ว่า เนี่ยลุงรู้แน่ๆก็แล้วกัน นะ ก็หวังว่าคงจะ get into แล้ว คุณมายุรานะครับ ใช่เปล่า ฟังที่ ปางอะไร ปางมะโอ เชียงดาว อ๋อ ฟังที่บ้านปางมาโอ อำเภอเชียงดาว ยอดดอย จากระดับน้ำทะเลพันสองพันยี่สิบเก้าเมตรโอ้คุณนัทชัยนะ ดีใจด้วยครับ ที่อยู่เชียงดาวถ้ำเชียงดาวทีนี้ครับพอพูดถึงเชียงดาว เนี่ย มันมีร้านข้าวขาหมูอร่อย อยู่ตรงนั้น ร้านหนึ่งนะ ลุงผ่านนั้นลุงกินแวะกินบ่อยนะครับร้านขาร้านขาหมูขาหมูครับ มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งกลางเมืองนะครับนะเชียงดาวนะครับ แล้วก็มีถ้ำเชียงดาว ไปบอกเจ้าของพื้นที่หน่อยก็แล้วกันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะมั้งประมาณนี้หรือเปล่าช่วยไปกระซิบก็หน่อยครับว่าไอ้ในถ้ำนั่นไอ้ที่เปิดไฟนีออนเอาไว้นะปิดซะปิดซะ ไอ้ที่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุนะนำคนเข้าไปดูในถ้ำนะต้องห้ามใช้เพราะมันเหม็นควัน มันมี ควันด้วยมันเหม็นด้วยนะครับ แล้วมันก็ไปเกาะติดตามผนังถ้ำนะทำให้อะไรเกิดขึ้น ไอ้ถ้ำในน้ำมันจะซึมมันก็ซึมไม่ได้นะครับแล้วมันก็เหม็นด้วยนะบอกผู้บริหารจัดการถ้ำดูมันจะเป็นอบตหรือเปล่า ผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่นนะครับทำเป็นท่องเที่ยว ใช้ไฟฉายก็พอแล้วครับใช้ไฟฉายดีที่สุดนะครับ มันก็มองเห็นอยู่แล้วล่ะครับ นะต้องปิดไฟนีออนทั้งหมด มิฉะนั้นถ้ำจะตายนะครับ แล้วถ้ำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดเอาน้ำน้ำจากไหนง่ายครับ น้ำจากทะเลนะครับให้ดูว่า น้ำมันหมุนเวียนตามหลักออสโมซิสของมันนะครับ มันมาจากใต้เลมใต้พื้นมันจะมีท่อทางเดินของน้ำอยู่มันก็มาที่ภูเขาโอเคนะครับ ไอตัวนี้นะ มันจะดูดขึ้นไป เวลากลางวันหลังเขามันจะร้อนใช่ไหมล่ะ มีต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนั่นนะฮะกลางวันมันจะดูดน้ำจากใต้ภูเขา ขึ้นมาเอาน้ำมาขังอยู่ใน อยู่ในถ้ำสังเกตไหมจะมีน้ำไหล ในถ้ำจะมีน้ำไหล ยิ่งเชียงดาวจะมีน้ำไหลตรงนั้นโอเคไหมแล้วก็ก่อนเข้าปากถ้ำน้ำมันจะไหลมาตลอด น้ำซับ น้ำซึมเนี่ยฟังให้ดีครับ เวลากลางวันมันจะดูดเอาน้ำเข้าไปในถ้ำหรือขึ้นถ้ำก็ได้ แต่เวลากลางคืน มันจะปล่อยน้ำลงไปเลยกลางคืนใช่ไหมมันก็ทำให้อาณาบริเวณที่รอบรอบภูเขานั้น มันได้รับความชื้น ต้นไม้ใบหญ้าก็จะเกิดขึ้นตามท้องนาท้องนาตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าถ้ำมันตาย มันดูดน้ำไม่ได้ ก็นับวันจะมันจะแห้ง เพราะฉะนั้นแม่น้ำปิง รู้ไหมน้ำแม่น้ำปิงเนี่ยต้นน้ำมันมาจากเชียงดาว เออไอปิงวังยมน่านนั่นแหละให้รู้ซะบ้างนะแพ่ถ้าต้นน้ำมันพังนะก็กลางน้ำปลายน้ำก็ซวยอย่างเห็นไหม เพราะฉะนั้นน้ำในเขื่อนจังหวัดตาก น้ำเขื่อนปุ๋ยผลใช่ไหมฮะก็น้อยเอาน้อยเอาปีนี้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมาถึงวันนี้ผมว่า ไม่ถึง 65%นะน้ำเขื่อนมาถึงวันนี้นะน้ำทุกเขื่อนของประเทศไทย เมื่อเวลารวมแล้วหารด้วยสองโอเคไหม เฉลี่ยก็แปลว่า จะมีน้ำอยู่แนะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6มกราคม2งพัน้ำในเขื่อน จะไม่ถึง 65%นะบางเขื่อน มีสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองทุกวัน เอาเอาเปล่านี่เฉลี่ยแล้วนะครับ เมื่อน้ำมีไม่ถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันมกรากุมภามีนาเมษาจบเลยครับ ถ้าพฤษภาฝนไม่มาห็นไหมสวยเลยครับ เตรียมตัวตั้งหลักเอาไว้ เตรียมตัว เตรียมตัวอะไร ไม่รู้แหละครับ คิดเองต่อไปนั่นนะแล้วใครล่ะ พยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพกัน หน้าฝนปีนี้ เจ้าหน้าไปไหน พวกหมอดูทั้งนั้นนะครับ ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมหมอดูทั้งนั้นนะครับนักวิชาการเหมือนกันโอ้โห พูดไปกันจะแนวหน้าไปไหนนะครับกล้าขอโทษชาวบ้านเขาไหมอี่ิมาไม่กล้าเถอะเป็นคู่มนแคว พูดจาอะไรผู้คนก็ตกตกใจกันนั่นนั่น ช่ไหมล่ะรู้แจ้งเพื่อแซบกันแล้วกันนะว่า น้ำไม่ถึง 65%เฉลี่ยแล้วนะครับ น้ำในเขื่อนประเทศไทยนะณวันนี้ด้วยถ้าจะมีน้ำมากหน่อยคือปากใต้บ้านเราณวันนี้นะครับโอเคไหมเอาน้ำปากใต้มาให้ภาคเหนือได้ไหมทีนี้ครับจบข่าวเลยไหมครับจะมาล่ะคอยดู แล้วจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น แล้วโคโรนาก็ยังไม่ยอมจบ แล้วเกิดแรงาอีกทีหนึง่ง PM 2.5 ยังไม่ขึ้นมานัเนี่ยนะเดี๋ยวก็เจอไฟป่าอีกไม่ใช่เหรอโอ้โหเอาเข้าไปโยม ลุงไม่เกี่ยวนะ ลุงรู้อย่างเดียว ถ้าอยากจะให้ช่วยเราบอกว่าไปโน่นจดหมายเข้าไปสินู่น ไปหาผู้มีอำนาจมีคนเขาทำให้ฝนตกได้ รีบติดต่อซะทำไปเถอะครับนะผมเสนอมาเยอะแล้วขี้เกียจถึงขี้เกียจนะปล่อยให้ตายทั้งครึ่งบ้านคนเมืองก็ดีมั้งดีจะได้รู้สึกรู้สาซะหน่อยนะจะได้เข็ดขยาดซะหน่อย หรือใครจะว่าไงดี นะก็คงจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่า มันเป็นเวลาเปลี่ยนผ่านครับของโลกใบนี้ด้วยนะของเก่าจะไป ของใหม่จะมาอย่างนี้คิดงั้นให้ได้ครับนะมันสาสางกันมันมันมันมันทั้งโลก มันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับ โอ้โหวันนี้ฟังลุงออกรู้สึกดีมากกว่าทุกทุกวัน เพราะว่า แม่หนูที่อยู่เมืองไทยฟังอยู่ร่วมกันค่ะ แม่กำลังมีความทุกข์ใจหนูเลยแชร์ให้แม่มาฟังเสียงลุงด้วย ก็เพิ่มความเข้าใจเป็นภูมิคุ้มกันให้แม่ค่ะอันแน่คุณขวัญชัยขวัญใจอยู่อยู่อำเภอไหนเนาะเดี๋ยวนะ ตุรกีหรือเปล่าอำเภอตุรกีหรือเปล่าใช่ไหมเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยม ช่ป่ะครับ คิดว่าน่าจะใช่ครับเบนเยียมแมนบอยแมนบอยเบนเยียมเป็นไงหนาวไามโยมโอ้โหได้ข่าวอิตาลีหิมะหิมะอิตาลีหิมะหนักเลยครับเห็นไหมมันทั้งหิมะมันทั้งฝนมันทั้งแรงโอ้ยปนเปกันแล้วโคโรนาอีกพี่เอ้ยงานการกัน เป็นกันทั้งโลกอย่างนี้ผมว่ามันจะหนักกว่า สงครามโลกครั้งที่สองนะครับครับ ผมว่านะครั้งที่สองเราก็เกิดไม่ทันเนาะผมเกิดพอดีสงคราม สงครามมันจบนะสงครามสงครามจบ พอดีผมเกิดนะครับสองสี่แปดแปดไม่ใช่ว่ามันหยุดพอบลุงนะ ไม่ใช่อย่าไปคิดว่ามันหยุดพ่อลุงนี่พ่อลุงเกิดมาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอานะ หนูอยู่เนเธอร์แลนด์โอเครับแซบครับ thank you very big ครับเนเธอร์แลนด์บอกหลายครั้งเประเทศที่น่าอยู่มากนะครับ คุกตารางเขาไม่มีจนนะครับ เอาคุกตารางไปทำอะไรต่อนะได้คุกตารางแล้วไว้เอาไว้สัาพวกเสพติดไงเอาติดต่อเราหน่อย สองมือเปล่าจะไปช่วยชาวยุโรปกันนะครับ ไปตั้งโรงพยาบาลที่นั่น ดีไหมโรงพยาบาลประเทศไทยเขาไม่รับกันก็ปล่อยเข้าไป แล้วไปตั้งโรงพยาบาลแถวๆนั้นดีไหมมาเลย เป็นหุ้นส่วนกันเลยได้ขอพื้นที่เลยสบายสบาย ไม่ใช่จะผลิตมนุษย์ ให้รักษามนุษย์ต้องเอารูปแบบที่มันเป็นเพียวๆนี่นะครับ ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดเนี่ยมันยากนะประเทศนี้ ไม่เอาก็ให้ประเทศอื่นเข้าไป ก็จบ ใช่ไหมครับโอเคนะ เอาละตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดอะไรภูเก็ตชาวภูเก็ตทัตทิยาเลยทำมาหารับประทานเป็นไงบ้างโหยภูเก็ตนันว่างไปเยอะทีเดียว เออชาวบ้านสินค้าที่ขายขายให้ชาวบ้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ชาวขายให้กับชาวต่างประเทศก็ไม่เดือดร้อนนะครับ แต่ก็ยังว่าเมื่อชาวต่างประเทศมาชาวบ้านก็ต้องมีงานทำก็แต่มามันมันถึงกันหมดอะไรพวกนี้นะค่อยๆมีบุญก็อยู่กันได้กันนะ บุญไม่พอมันก็ร่อยรอกันแหละ ลุง ช่วยส่งคลื่นพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน YouTube หน่อยครับ รอรับอยู่นะครับ เอออย่าเพิ่งหนีไปไหนวันนี้เอาอะไรเนี่ยเมื่อวานนี่เป็นเสียงใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเลกันเฮ้ยสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเข้าไปแล้วโอ้ตายตายตายอ่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เอาแสงนะวันนี้เอาแสงนะสุดท้ายนะ วันนี้นะคุณเปิ้ล จิตอาสาและอาสาสมัครต่างกันอย่างไร อาสาสมัครคือกายฮะลงกายอาสาสมัครคือใช้กายนะครับ ทางฝั่งลุงเนี่ยก็บอกว่า ต้องกายอาสานะครับ จิตอาสาเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับ จิตอาสาไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจิตมันเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับจิตมันเป็นนามธรรม อาสาช่วย เหลือเกื้อกูลนุ่นใช่ไหมอาสาสมัครทั้งปวงเนี่ยใช่ไหมครับ ถ้าอยู่ถึงสองร้อยปี สัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะ ถ้าทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยม หมายความว่าไม่ผ่านพ้นกฎไตรลักษณ์ค่ะ ถ้าทำไม่ได้ ถ้าทำ ไม่ได้ไปเยี่ยม ไม่เว้นวักให้ลุงหน่อย ถ้าอยู่ทุกสองร้อยปีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะ ถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยม หมายความว่าไม่ผ่านกฎพระแต่ลักอ๋อเข้าใจได้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 ขั้นไหน จึงจะดึงดูดเงินได้ครับ โอ้โห เอาเงินเฉลยคุณนัทพลเงินก็คือพลังงาน เงิน อะไรก็ตามที่จับต้องได้ จับต้องได้ จับต้องได้เงินคือกระดาษใช่ไหมฮะ นึ่สมติเป็นเงินชุดนี้โอเคไหมครับ อะไรที่จับต้องได้เนี่ยจำไว้เลยครับ เป็น เป็นอะไร ถ้าย่อยสสารเนี่ยไปเป็นก็เป็นพลังงาน สรุปคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับงงไหมฮะ แม้ว่าจะจุดไปแล้วนะฮะจิตเผานะครับ จุดเผากระดาษเผาไม่ดูก็ได้ เดิมเป็นสสารอยู่นะครับ มันจับต้องได้สสาร ต่อไปจะเป็นพลังงาน เป็นแล้วเนี่ย พลังงานความร้อนจัดการแล้วเนี่ย เห็นอย่าง เห็นอย่าง ดูดีนะครับอธิบายต่อไปอีกสองประโยคก็จบแล้วเนี่ยนี่มาไอ้พวกกระตี้กระเตอพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นพลังงานยังเป็นสสารอย่างเป็นก้อนเนี่ย ทีนี้ควันควันควันควันควันยังเป็นสสารอยู่นะครับควันเห็นไหมฮะยังเป็นสสารอยู่นะควันเห็นไหมเสร็จแล้วก็สลายไป เข้าไปสู่ในชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงจะเผาไปก็ตามที มันก็ยังวนอยู่ในบรรยากาศ ก็คือไปปะปนเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ กันทั้งโลกไปนี้นะเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้นในส่วนตัวของลุงนะลุงคิดว่า มีมนุษย์เท่านั้นนะฮะจะรู้และเข้าใจ รวมทั้งเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถควบคุมควบคุมพลังงานไม่บริสุทธิ์นี้ได้งงไหมฮะ พลังงานบริสุทธิ์นี้จะเข้ามาควบคุมพลังงาน ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นได้ โอ้โหนี่ธรรมดาได้ภาษานี่ดู นะงั้นความจำที่เคยจำมากดไตรลักษณ์เนี่ยกดพระไตรลักษณ์ก็คือ ทุกครั้งอันนี้จังอนัตตา ทุกอย่างเป็นอนัตตา มันจะเป็นอนัตตาได้ไงปล่อยไปมันก็อยู่ในบนอยู่ในอากาศเข้าใจอย่างพอได้นะครับ นั้นได้แค่ภาษารวมความแล้วนะนานๆต่อไปนี้คนไหนก็ตามที่ได้ยิน ได้ฟังทุกครั้งอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตา อย่าไปฟังต่อ เพราะจำมาใช่ไหมครับฟังต่อก็เสีย อาจจะมีปากฝีปากดีก็ได้ อย่าไปฟังต่อนั้นต้องทุกวันต้องปฏิบัติได้ถึง ปฏิบัติได้ถึงหรือยังต้องจะถึงอย่างถึงถึงระดับไหนโสโสดาสกทาอนาและอรหันต์อย่างเงี้ยต้องต้องถามจี้ไปอย่างนั้นเลย ้องจี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับกลั่นมากรองมาแล้วก็จี้เอานะแจ้งเพื่อแซบเอาไว้เด้อสิบอกใครนะฮะดังแล้วถึงจิตกับอ่านจิตต่างกันไหมอ่านจิตเขาไม่อ่านนะฮะ พอเวลาได้ทางจิตนั้นมันจะรู้ใจ รู้ความคิดนึกของสัตว์โลกนะครับพอได้จิตเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่อ่านจิต พัฒนาจิตได้ แล้วก็สามารถรู้ความนึกคิดของสัตว์โลก มันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับ ทีนี้สมมุติว่า เข้าไปในป่าเนาะงูมีพิษเนาะเสือมันก็ดุร้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นช้างเชิงเหล่านี้เป็นต้น จิตนี่ถ้าพัฒนาได้จริงนะครับ ันก็จะคุยกับช้างได้คุยกับเสือได้ คุยกับงูพิษได้ก็คุยยังไง คุยโดยการนึกนั่นเองครับที่บอกว่าแผ่เมตตาก็ไม่ผิดต่างคนต่างไปประมาณนั้นครับไปอย่ามากลั่นแกล้งแดงแจ๊กัน เดี๋ยวโดนวันเดี๋ยวโดน โดนทั้งสติ๊กแล้วงูมาใกล้ลุงลุงผมมีดาบแล้วครับ เฉือนปืดทีเดียวจบแล้วงงจะไปยากอะไรกัน มีตั่าไหร่คอขาดหมดแล้วอธิดาบกระลูกนะเขาเขาใช้กันเรื่องของรู้ความนึกของคิดของสัตว์นะครับ ถ้าพัฒนาจิตได้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไม่ใช่อ่านจิตนะจิตระดับจิตออพอถอยหลังมาหนึ่งเก้าไม่ใช่ความนึกความคิด คุยกับสัตว ที่มีความดุร้าย ผมคุยไม่ได้เลยคือหนู คุยไม่ได้ เออ วันนี้ไปฟังแล้ว โอ้จริงจกร้องมันน่าดูเลย รู้ว่าจะดูคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ดับเบิลดับเบิลกลางวัน สองตัว ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ ว่าคิดแล้วเป๊ะเลย เป๊ะโชคเลยนะครับ มันเหมือนกับฟังฟังมาแล้ว มันเหมือนกับจำความรีบน้อย ลุงรีบเสนอ ไปเร็วๆน้อยประมาณนั้นครับ ที่จะทำช่วยแล้วก็วานไปจิงจกทักไปสองตัว ต่อเนื่องกันด้วยนะครับไปครับไปดูนะดูเรื่องของ ของนี่นะเรื่องของ เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ ที่ว่าภูมิอากาศนะครับ เรื่องภูมิอากาศใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ เรื่องภูมิอากาศใช่วันเนี้ยมันว่ารีบรีบเสนอไปเร็วๆหน่อยว่าแล้วก็จริงจกลองเลย เสนอไปให้ใครทีเนี้ยจอมแหใส่ครับยี่สิบจีไง ประเทศผู้เขาร่ำรวย20ประเทศในโลกเนี่ยนั่นแหละ ในกลุ่มนั้นนะโอเคไหมจบแล้วเอาล้วต่อไปนี้ก็เรื่องราวของแสงนะครับเอาแสงไปวันนี้พลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนนะครับจำหน่อยครับ ภาษานี้เป็นภาษาที่สูงสุดแล้วนะครับโฟตอนนะครับ พลังงานที่พลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงเห็นมาดล้จาแสงนวลผ่องเลยนะปืดปืดปืดปืดปืดปืดปืดเตรียมตัวหายใจงับอากาศเข้าไปก่อนเพนะครับ อากาศงับเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้ก่อน ปืดเข้าไปสักก่อน ปืดสองปืดนะครับ เสร็จแล้วก็ ตะแลน ตะแลน ตะแลน ตะแลน ตะละแลนตันตัน ตัน ตัน ตัน ตัน บ้านเรือน เคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียว เห็น หน้าหน่อยเดียว ปืดปืดนี่ไม่ธรรมดานะครับ ค่อยๆดูดีๆสูดให้ใจลึกๆนี่แหละครับ ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่า ในร่างกายมันไม่ปกติ ที่เขาเรียกว่า โรคภัยไข้เจ็บ อยู่ในร่างกายอยู่ในท้อง อยู่ในไส้อยู่ในหัวอยู่ในแขนอยู่ในขาอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวทั้งหมดแหละ นะพวกเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดนั่นแหละสูดหายใจเข้าไปปื้ดกันนานขอให้ทำใจเป็นผู้รับครับผม เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังงานโฟตอน ของแสงนะครับของแสงนะฮะ ที่ลุงทำเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุนเลยนะเนี่ยนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ ไปแล้วจ้า ที่จะให้ช่วยกันระหว่างท่านอยู่ที่บ้านท่านผมอยู่บ้านผม อยู่ไกลกันขนาดไหนโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วจ้า เสมอหนึ่งเป็นโลกแบนไปแล้วนะครับ โลกใบนี้นะมันถึงกันหมดแล้วจ้า ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับ ถ้าไม่มี YouTube ไม่มีเฟซลุงก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังงานตัวนี้มาถึงบ้านท่านได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงแล้วก็ สูดเข้าไปแล้วมีหลักอยู่สามหลักนะฮะหนึ่ง เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเอง ผลมันจะเกิดความร้อนในร่างกายนะครับ สวดเข้าไปสองกำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปกำจัด ฝั่งการแพทย์ตะวันตกเขาจะบอกว่าเชื้อโรคเชื้อรา เป็นโรค นู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดโรค ตั้งแต่เส้นผมถึงปลายนิ้ว นิ้วเท้านะครับโรคมนุษย์เนี่ย มีผู้คนรวบรวมไว้นะ มีไม่น้อยกว่าสองพันสองพันสองร้อยห้าสิบชื่อโรคนะครับ มีผู้คนเขารวบรวมไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนล่ะ ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วเนาะ ดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่หลุยส์พาสเตอร์สินะใช่ ที่รู้จักแบคทีเรียตัวแรกของโลกนู่นนะกี่ปีมานะ ถึงเจ็ดร้อยปีห้าร้อยปี ไม่รู้ที่เกียจจำมีผู้คนเขารู้ว่ามีโรคอยู่สองพันสองร้อยห้าสิบชื่อโรคนะครับมันน้อยเสมอไหร่นะเพ่ ใครก็ตามที่บริโภคพวกยาปฏิชีวนะ มาถึงวันนี้อันตรายบมดนจาพวกยาแก้ปวดแก้ปวดนะครับอันตรายนะจ๊นะานงั้นใครก็ตามที่ปวดเนื้อปวดตัวพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานโฟตอนนี่นะครับมันสามารถช่วยได้นะครับคนปวดท้องก็ขมแมวท้อง กดท้องขมวท้องขมวรู้จักว่าขมวขมวขมิบขมิบท้องขมวท้องขมิบท้องขมวท้องนั่นนะครับ ท้องก็มีอะไรมีตับไตไส้พุงม้ามหัวใจ จะมีอะไรละปอดก็หายใจเข้าไปปื๊ดใช่ไหมครับง่ายๆคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเอง เป็นธรรมชาตินะครับแล้วพร้อมๆนี่ก็ป้องกัน เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่า หนึ่งในนั้นก็คือกำลังฮอตฮิตอยู่ทั่วโลกก็คือ ไวรัสโคโรนาไม่ว่ามันจะมามาในสายพันธุ์นะอย่าไปสนใจกับมันโอเคไหมครับต่อมาโคตรสายพันธุ์มาเลยลุงหอกไม่ได้กลัวสักสายพันธุ์เดียวนะให้รู้ไว้ทำไมถึงไม่กลัวมันเพราะว่าเราเข้าใจเราเราเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมด ตัวตนของตัวเราเอง ก็มาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับ ไวรัสโคโรนาจะมาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับเห็นไหมไวรัสสวยนะที่ว่านะความจริงก็อยู่ด้วยกันนี่ยเพี้ยนมันมาก รู้ไหมแบคทีเรียและไวรัสอยู่ในตัวท่านได้กี่ แสนล้านตัวหรือเปล่า มันอยู่มันอยู่แล้วนะครับ วันดีคืนดีันลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรามันต้องสร้างภูมิต้านทานให้มันอยู่อาศัยต่อแขนคิดในรูปแบบนี้ครับ อย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามา คิดแบบธรรมชาติเหมือนลุงใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับ สัตว์ตัวใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็พึ่งพากันค่นั้นสิครับตัวเล็กก็พึ่งพาตัวใหญ่ ตัวอย่างก็ต้องมีเมตตากรุณามุสิตาเวขา มนุษย์ก็เหมือนกันนะครับ คนเท่าชราแก่ ชราก็เมตตากับลูกหลาน เหลนหลนบ้างนะครับ ยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาใด ๆเนี่ย รู้จักเมตตา กรุณาหน่อย งั้นถึงตัวนะการนากา ให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจำด้วยครับ เพ่นะครับ อยู่ไหน ก็ไม่รอดนะเชียลุงหอกเตือนมาหลายร้อยมาหลายร้อยครั้งแล้วนะอย่าเห็นแต่อำนาจนะครับ อำนาจไปไม่รอดหรอกครับ เดี๋ยวหมดตระกูล ชื่อเสียงเรียงนามตระกูลก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับจะหนีไปไหนหมดอำนาจก็เห็นไหมใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ดีกว่า ให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีที่ยืนมั่งได้มีความเจริญงอกงามได้หลายอย่างน้อย คนที่มีสิ่งนี้นะครับ เลิกคิดได้แล้วผมว่านะ ตัวกูของกูเนี่ยจะเอาขนาดไหนมนุษย์ เพียงพอสักหน่อยเดียว อยู่เย็นเป็นสุขด้วย จะไปนั่งนอนหายใจที่ไหนก็ได้โลกนี้มันไม่มาหลอกมาร้อนด้วยผมว่านั่นนึกว่าตายดีเลยส่วนมากพวกมีอำนาจจะตายไม่ดีนะบอกให้ทราบนะ้ข่าวการตาย ตายไม่ดีแทบทุกราย ไม่ทราบไปทำอะไร ต่อมีอะไรให้คนเขาด่าเมียพ่อก็โดนจริงไปเจอผู้บรรลุธรรมเขาจัดการในยุ่งเลยผู้จะผู้ผู้บรรลุธรรมเขาไม่พูดนะให้รู้ไว้เขาจะทำอะไรเขาไม่พูดนะเขาทำก็ทำเลยนะ ให้รู้ไว้ หนังสือพิมพ์ไม่ประสงค์เป็นเดือนแล้วเนี่ยแขกครบไม่ได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยแย่จริงบทนให้ฟังซะหน่อยนะจ่ายเงินค่าหนังสือล่วงหน้า พวกไม่มาส่งเลยเวลาจะได้ขอตื้อ ตื้อนะดูนะ ตือมา ขอตือยืนอยู่นั่น ยืน ขอ เอียงอยู่นั่นเอียงเบงมาลำคาญแล้วไป ที่ไหนได้ อ้อยเข้าปากช้างมันหายเลย ก็เลยไม่มีหนังสืออ่านพวกสายส่งก็เลิก ส่งไปแล้ว หลายส่งที่มืออาชีพ เลิกส่งตามบ้าน แปลว่าหดเข้าหดเข้าทีนิดสองนิด แผงหนังสือแผงหนังสือจะอยู่ไม่ค่อยจะได้ ไปหมดแล้วสิ่งพงสิ่งพิมพ์ อย่าลืมนะเรา มีเป้าหมายนะครับที่นี่หนึ่งสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเอง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาหรือป้องกันสัตว์ ตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นเขาด้วยตาเปล่าเรานะครับจำนะฮะภาษานี้จำหน่อยครับ แล้วก็ขับไล่สายส่งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายออกจากร่างกายเราไป ออกไปตามเหงื่อออกไปตาม ไม่รู้มีกี่รูหระมนุษย์มีกี่รูออกไปตามรูนนะออกไปตามรูจมูกรูตารูหูรูทวารหนักรูทวารเบานั่นแหละครับ มีกี่รูออกบทแหละ ของไม่ดี มันจะขับออกนี่คือความปัศจรรย์นะเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันจะไปมันจะไปขับจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับ ไม่เหมือนกินยาทายาฉีดยาเนี่ยจากนอกเข้าในมาครับขังอยู่ในตัวเราหมดแหละอันนี้มันจากในออกนอกมันต่างกันนะครับ นี่คือความแตกต่างของการรักษาตัวเราเองนะครับจำนะฮะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าจำมาก เพราะว่าเป็นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับนะครับอย่างลุงนี่สบายเลย มีปัญหาสองร้อยปีนี่สบายๆจะไปนี้ไปไหนก็แล้วกัน ถ้าใครอยากจะรู้อยากจะดูเนาะลุงถึงไม่ค่อยรีบค่อยร้อนไงแต่เอาเธออยู่นานแล้วก็กว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับกว่าถั่วจะสุกงามมันจะไม่หมดแล้วช่ยรืปล่อยให้มันพังไัได้ครึ่งโลกเดียวนีแล้วค่อยช่วยประมาณนั้นว่าไปโน่นมันยากนะ มนุษย์มันคุยยากนะ ค่อยๆสูดเอาลึกๆครับผมบรรจุเข้าไปเอง อยู่ที่ผู้รับทั้งหมดนะครับ ผู้รับคือผู้ได้นะครับ ผู้ส่งมีอยู่แล้วแหละ ผู้ให้ก็มีอยู่แล้วนะครับ ไหมพอไหมในตัวท่านนะพอก็บอกยกมือขึ้น ถ้าพอว่าไปนอนถ้าอยู่ต่อหน้าได้เนาะนอยู่คนละจอเนี่ยสิหน้าจอในจอเนี่ย โอ้ยแค่นี้ก็ดีถมเถแล้วพี่ของฟรีของฟรี ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับ ฟังทายฟังฟังธรรมะพระธรรมเนี่ยครับของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับทางโลกทางโลกเนี่ยของดีที่สุดไม่มีคำว่าฟรีนะครับทางโลกนะทางทางธรรมทางฝั่งธรรมทางพระธรรมของดีที่สุดคือของฟรีจำจำเลยครับภาษาเหล่านี้ คนที่เขาบอกว่าของของฟรีไม่มีในโลก นั่นคือเขาก็แล้วกันนะ ให้เป็นเขา เราของฟรีสักวันหนึ่งท่านก็ให้ ผมฟรีทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ วันไหน วันที่จะไปวันเบิร์ดนึ่งสักวันหนึ่งท่านก็ให้ ผมฟรี ใช่หรอพี่ถ้าให้เราบอกหน่อยก็แล้วกัน แต่ได้ตั้งตัวตั้งหลัง จะได้อนุโมทนาสาธุให้ก่อนประมาณ จะได้คูณกลับเกินกว่าห้าร้อยเท่าไง จะได้คูณกลับให้เกินกว่าห้าร้อยเท่า และเกินกว่าห้าร้อยเท่านะไง ง่ายๆกับลุงนี่มันง่ายทุกเรื่องแหละ yes no okay จบ ประเทศอื่นเขาเขาใช้คำว่า I กับ U โอ้ยเขาไปถึงไหนๆกันแล้ว ของเราพอเวลาพูดคุณผมนะดูถูกดูแคลนนี้ไปไกลพวกนี้ พวกมีความรู้สึกพวกนี้นี้ไปไกลนะครับ ไอกับยูนี่โอ้โหมันแน่มากผมว่านะ มันเป็นภาษาที่เป็นเพื่อนกัน อาศัยไอยูกูมึงนี่คือภาษาเพื่อนกันนะครับ เพื่อนมิตรไกลไกลไกลไกลกราบสวัสดี ต่อไปอย่าให้มีคำว่ากราบนะครับ คุณ ทัตทิยานะฮะสวัสดีก็สวัสดีธรรมดา นะครับอย่าให้ มีคำว่ากราบครับพวะนี้ลุงไม่ใช้นะครับ แล้วลุงก็ไม่ชอบให้ใช้ด้วยนะครับนะคุณชิยาอรเช่นเดียวกัน ตัดคำว่ากราบออกนะครับ ต่อไปรู้จักลุงออกก่อน ลุงออก โอ้แค่นี้ก็เกินพอแล้วเอาอะไรก็ได้ก็นาลุงออกใช่ไหมอืม เอาไว้ใช้คนอื่นกราบ ใช้กับพระสงฆ์องค์เนนูนขอกราบด้วยความเคารพเนี่ยถึงจะใช้ได้นะครับ เอาไว้ในใจ ไม่ต้องออกมาเป็นตัวหนังสือ พอยังพอนั้นเชนเชโอเคนะสามสองชั่วนั่นเห็นไหมชั่วเลยเสียงดังชั่วเลยเสียงดังชั่วเลย นี่เสียงดังชั่วเลยเหรอเป็นไง ได้ยินเสียงดังชั่วอะไรเกิดขึ้นเลยทีเนี้ยเอาละต่อไปนี้ถามความรู้สึกของท่านนะะได้อะไรจะบ้างจากย้ำนะฮะ ภาษาสุดท้ายนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสง โอเคนะ โฟตอนของแสงนะครับจำจำนะครับ ภาษานี้ต้องจำ ค่อยๆ สอดรับเอา จะผ่านความรู้สึกเพราะนั้นอธิบายความรู้สึกมาครับ ต่อไปนี้นะฮะท่านได้รู้สึกอย่างไรนะครับ ลูกชายนอนหลับ เปิดแสงสูง ให้รับพลังงานด้วยค่ะโอเคดีมากครับ คุณภาวินีลูกชายนอนหลับเปิดแสงลุงโอเคเด็กๆเห็นแป๊บเดียวจะหลับดีมากครับ ต้องการให้ทุกคนหลับง่าย ๆ นะครับ เพราะว่ายุคสมัยนี้หลับยากเป็นจัง อ้าวยกไม่มือเลยเหรอ กดหัวไม่มือเหรอเอากดก็กดหัวไม่มือนะ่ะก็เรียกอะไร กดชอบกดชอบกดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งแก้งแก้งแก้งแก้งแก้งแก้งเนี่ยเห็นเขาว่ากันเป็นของจองเนี่ย กดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วตามด้วยกระดิ่งด้วยนะจริงจริงจริงจริงว่าไปน้องอ้าวบอกความรู้สึกมาเร็วจะคอยนะครับขณะนี้เวลาห้าทุ่มตรงพอดีเลงเหงื่อซึมเลยค่ะ ร้อน เหงื่อซึมเลยค่ะคุณวัชิมา ร้อนเหงื่อซึมเลยเชี่ย ภัยอีกแล้วช้า ได้อะไรหรือไม่ได้อะไร รู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรนะครับ ท่านที่ไม่รู้สึกก็บอกมาด้วยครับ ผมจะหาวิธีที่จะหาวิธีว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนยากจะให้ได้รับเจตนาจริงต้องการให้ท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับ มันพึ่งใครไม่ได้แล้วละครับ อัตติอัตโนนาโถตน เป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ต้องคิดรูปแบบนี้แล้ว น้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชแหละผลไม้เป็นยา สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นท่องให้มันขึ้นใจนะครับพวกนี้ ส่วนอร่อยอร่อยไว้ทีหลังหยุดอากาศไปด้วยยืดเหยียดไปด้วยยืดเหยียดก็คือโยคะนะครับ ยืดนู่นหดนี่ รู้สึกถึงความร้อนยุบยิบที่มือเท้าอาการปวดหลังหายเป็นปลิดทิ้งเลย โล่งเบาสบายตัวเลยเชื่อคุณขวัญใจคุณขวัญใจได้เลยนะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วนำมาลูบหน้าลูบตาโอ้โหอย่างนี้ก็ความสาวกลับขึ้นมาแล้วเชื่อคุณเรนูความสาว จากแปดสิบเหลือสิบแปดดีไหมนะประมาณนั้นนะครับเอ้ามันได้จริงนะ ไม่ได้พูดเล่นนะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษาผิวพรรณนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้พวกสิวไอ้พวกฝ้า หน้าตาฝ้า ได้จริงๆนะ สังเกตไว้แต่เพศหน้าท่านท่านก็สองเอาเองกระจกเงาแต่ละวันแต่ละวัน นะครับ พลังงานนี่มันเป็นมันขับจากภายในออกสู่ภายนอกจำเลยครับมันมันขับจากภายในออกมาเป็นภายนอก มาเป็นเหงื่อมาเป็นอะไรพวกนี้รู้สึกแสบที่คอกระแอมดื่มน้ำครับดื่มน้ำกดๆที่ลูกกระเดือกที่หนึ่งให้น้ำมันผ่านหลอดอาหารหลอดลมหลอดอาหารให้มันผ่านไป เหมือนกับให้น้ำล้าง ให้น้ำมันซ้อน้ำซ้อฝังน้ำซ้อตะลิ่ง ดื่มให้มันคือกัดกัดเสียงดังคือกัดคือกัดหน่อยบีบเอาไว้นิดนึงให้มันให้มัน ให้มันผ่านยากๆนี่ดีกว่า ให้น้ำผ่านลำคอยากๆ มันจะล้างไปเลยเหมือนกับ เวลาเราสำลักอะไร ใช่ไหมล่ะ มันกินแกงส้มกินแกงเผ็ด กินแกงอะไรที่มันมีความเผ็ดภาษาอีสานเอ่ยมันแหดข้อมันแหดข้อมันระคายเคืองคอนั่นแหละใช้น้ำผ่าน กดเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านไปแผบมันจะหายครับผม ง่วงนอนมึนอดีมากครับ ต้องการให้ผมนุต้องการให้นอนง่ายนะครับ ผมเจตนาผมเลยนะครับ ให้ดูไว้ ต้องการให้ท่านหลับสบายทั้งคืนนะครับ เป็นเจตนาของลุงเลยนะ รู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือ ลำตัวใบหน้าครับ thank you very big ลุงคุณไกรทองโอเคครับ รับแซบตามนี้ มึนหัวมึนหัวก็นวดครับมึนหัวก็นวดครับขมับขมือบนวดไปนั่นแหละก้มเงยแงนครับมึนหัวนะฮะก้มเงยแงนคุณล่านะครับ ก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ยืดตัว ก้มเงย นวดศีรษะนะครับ มันจะหายมึนนะฮะจะหายมึนหายงง หายกงกง หายขาดด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หายธรรมดานะประเภทมือหนัวมือกองกงเนี่ยโอ้ยช่วยคนมานับไม่ถ้วนแล้วยิ่งผู้ที่สูงวัยนะบอกให้ทราบไว้นะครับสองมือเปล่าช่วยคนมานับไม่ถ้วนไอ้พวกกำลังจะลงลงลืมเนี่ยครับนะนะนะอยู่อากาศไปด้วยกระแสไฟฟ้าสูซ่าขึ้นหัวง่วงนอนมากว่างไหนมา มันจะง่วงนอนดีมากครับ จะหลับแล้วสบายตื่นขึ้นมาก็จะแข็งแรง นี่คือสิ่งที่ได้รับนะเขาเรียกปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ มันเกิดขึ้นกับตัวท่านน่นะครับ ผมผมผมได้ไปหมดแล้ว พวกนี้น้ำตาไหลหายใจโล่งหายใจโล่งเนี่ยบอกรู้เลยจะแข็งแรงนะครับ เพราะปอดเนี่ยสำคัญมาก ๆ โล่งสบายไม่หนาว ไม่ร้อน เฉยๆ คุณพานุกร โอเค รับแซบตามนี้ ก็ยังไม่รู้สึกอะไร นอกจากง่วง ง่วงนั่นคือรู้สึกนะครับ คุณ คุณรักนะครับ คำว่าง่วงคือรู้สึก นั่นแหละนั่นแหละคือใช่ละ ปฏิกิริยาเขาเลยละครับ น้ำตา ไหล ปิติพวกนี้ขนลุกขนพองเนี่ยได้หมดแหละ สู้ซ่าได้หมดนะครับคล้ายๆในหนึ่งบอกว่าเป็นไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตมันวิ่งทั่วกายนะครับนะนะให้ให้เข้าใจตามนี้ ร้อนวูบวัดฝ่ามือน้ำตาไหลตลอดค่ะช่วงรับแสงรับอากาศตาม ร้อนลงไปสู่ท้องไหนมาท้องก็ขมแมวท้องนะครับ ถ้าไปถึงท้องขมแมวท้องตาม จะทำให้ท้องหย่อนยานทำให้ท้องแฟบทำให้ไม่มีหน้าท้อง มันจะไปอะไรเผาผลาญไขมันให้ด้วยพวกนี้รู้สึกเนื้อเต้น ชาปลายนิ้วจี๊ดที่ตาใช่จี๊ดที่ตานะพวกไฟฟ้านะครับจี๊ดที่ตาแล้วหัวโทษแล้วหู ตัวโยกเยกได้สมาธิดีสลับไปมาพร้อมแสงและง่วงนอนดีมากๆนะครับ คุณมะยุรานะครับเห็นาหนี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดมาจากผิดปกตินะั่นคือได้รับนะครับ มันเป็นของดีนะฮะแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ดี แต่ผลมันก็คือดีนะฮะจับด้วยครับ อยู่ๆมันไม่ปวดเอ้มันปวดขึ้นมาเลย รู้สึกว่ามันไม่ดีนั่นนะ จากนี้มันจะหายแล้วจะไม่ปวดอีกแล้ว อย่างเงี้ยตัวเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้นะครับกินข้าวไปด้วย รับพลังงานไปด้วยโอ้ยข้าวเป็นยาเห็นไหมครับ ก็พืชเนี่ยพืชคือข้าวข้าวก็เป็นยาใช่ไหมครับใช้ฝาขวดแทน ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ ใช้ฝาขวดแทนอะไรเนาะคุณพัน พันนี นะฮะ ใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจ ใช้ฝาขวดแทน แทนอะไรเนาะเกาเหรอเอาฝาขวดมาขูดผิวกาย มันเกาเหรออืมลองอธิบายมาดูซิคุณพันนี นะฮะ ใช้ฝาขวดแทนแทนอะไรครับ ให้ลุงเข้าใจได้ด้วยไม่งั้นเข้าใจคนเดียว เข้าใจคนเดียวลุงจะได้เสริมให้ไม่ใช่อะไรแล้วครับ เสริมให้จะได้ปรับแก้ให้ด้วยในเวลาเดียวกัน น้ำล้างตา ร่วง น้ำล้างตา น้ำล้างตาร่วงเอาว่าน้ำล้างตาก็แล้วกันนะ ใช้ฝาขวดแทน น้ำล้างตา อ๋อ พอนึกได้ทั้งนั้นเอาน้ำเทใส่ฝาขวด จะมาแล้วมาล้างตา โอเคนะ พอได้ไหมครับ ผมแปลไทยเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะ คุณพันนี หายโล่งใช้มือลูบไปตามแขนรู้สึกซาไปถึงตัวโอเคดีมากครับ เนี่ย เป็นความฉลาดนะครับ เป็นความฉลาดของตัวเองนะมือเนี่ยรูปหน้ารูปตารูปใบหูรูปไปเถอะรูปไปเถอะส่วนตัวของเราเนี่ยรูปล่างรูปบนรูปไหนไหนรูปไปเถอะมันร่างกายของตัวเองนะครับเนี่ยนะมันสามารถที่จะได้ไปหมดแหละนะครับ หายโล่งข้างคุณยุพเรศ นั่นแหละใช่ไหมสร้างพลังงานโปรตอนเองทำแบบไหนครับสร้างพลังงานโปรตอนเองเนี่ยผมว่า พลังงานโปรตอนมันมีอยู่แล้วในร่างกายนะครับ โปรตอนและนิวตรอน มันมีทั้งหมดอิเล็กตรอนโปรตอน นิวตรอนมีทั้งหมดในร่างกายเรานะครับ มันไม่ต้องสร้างมันปรับให้มันปรับ ไม่ใช่สร้างนะ มันปรับนะครับ ต้องเข้าใจคำว่าปรับแต่รู้สึกนะครับนะนะนะนะในร่างกายเรามีหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอืมมันจะปรับ เพราะพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่ มันสามารถที่จะปรับ อนุภาคได้อย่างง่ายดายพลังงานบริสุทธิ์พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะอธิบายพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในโปรตอนนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับพรุ่งนี้โอเคไปนี่ทางใจไว้หน่อยนะครับ มันเป็นภาษาฟิสิกส์ครับพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์มันมันสุดยอดมันโคกันยังไงมันเชื่อมโยงยังไงมันปรับยังไง มันถึงมีผลเร็วขนาดนี้ โอเคนะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคุณ คุณพ่อสกายทูโอเคนะจบนะ โหวันนี้สามทุ่มสิบเอ็ดนาที โอ้ยโทษห้าทุ่มโอ้ยตายตายตายตายก็ยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอทั้งฝั่งเฟซและ YouTube นะครับ อ่ะ พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับ ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้ว เหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเด้อสิบอกให้ดีไหมครับ ดีก็พยักหน้าสิ มันจะไปยากก็จบตรงนั้นเออใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้อง คุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคารที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ ๆ ซ้ายขวา หน้าหลัง ล่างบน มืดหรือสว่าง ทุกรอบที่ล้อหมุน ทุกก้าวที่เดิน จะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศ ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้เนาะสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้า แอบนอมอนและอันคอนเชียสนั่นนะครับ ขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุง้ง ในรั้วทุกๆ มุ้งแหละ ทุกๆรั้วทั่วไปทั่ว ราชนาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you เวทีบิ๊กจบข่าวครับผม